จำอะไรดีบ้างไหม เกี่ยวกับฉันคนเก่าเพลงเดิมๆที่เคยเป็นของเรา เธอยังร้องยังฟังอยู่ไหม ไม่รู้ว่าความรู้สึก จะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนนอกจากเชื่อฉัน นที่เคยนุ่นเมื่อก่อน วันนี้ก็ไม่มีใครได้นอน ยังเก็บไว้ รู้ว่าภาพแววตา ที่เธอที่เคยมอง มาจะเปลี่ยนไป สักแค่ไหนนอกจากชื่อฉันมีสิ่ง มีสิ่งอื่นอีกไหม ที่เธอยังใส่ใจแล้วพอจะมันได้อยู่เศษจะข